สำหรับระบบของการใช้สื่อและการสื่อสารของประเทศกัมพูชานะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะหลายท่านเนี่ยหลังจากที่ได้ดูสื่อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของของการเติบโตของสื่อการใช้สื่อของประเทศกัมพูชาแล้วเนี่ยคนไทยหลายคนหรือว่าท่านหลายท่านที่ดูสื่อในเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าว้าวแน่นอนเลยแหละ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ในประเทศกัมพูชาเร็วๆนี้นะคะในวงการของสื่อเนี่ยเขาบอกว่าในภาพรวมหรือสิ่งแวดล้อม หรือบรรยากาศของสื่อในประเทศกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบรรยากาศของสื่อที่สดใสมากเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำให้ประชาชนของเขาเนี่ยเข้าถึงสมาร์ทโฟน หรือว่าโทรศัพท์แบบทันสมัยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างก้าวกระโดดเลยนะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของระบบของการใช้สื่อ ของการสื่อสารของประเทศกัมพูชาเลยนะคะ เพราะนั้นณที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยหรือก็เหมือนแต่ในประเทศอื่นๆของประชาคมนี่แหละ ก็ก็มักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ใช้สื่อสถานีวิทยุ สื่อโทรทัศน์เป็นหลักนะคะแล้วก็มีความหลากหลายนะแต่เดิมนั่นก็คือจริงๆแล้วก็ถูกควบคุมโดยโดยรัฐบาล แม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยนะคะ แต่ก็อยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ เพราะนั้นระบบพักการเมืองระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ามีอิทธิพลต่อต่อสื่อนะคะ เพราะนั้นตรงนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ยิ่งพักใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งกลุ่มทุนใหญ่เท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่อเลยคะส่งผลต่อการควบคุมสื่อ เพราะว่ากลุ่มพักการเมืองกลุ่มทุนเนี่ย ก็จะซื้อสื่อนะหรือว่าจ้างคนทำสื่อของตัวเองประมาณนั้นนะคะ พราะฉะนั้นก็เมื่อเมื่อพักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ หรือว่ากลุ่มทุนเป็นเจ้าของสื่อ พวกเรานึกภาพใช่ไหมคะเขาก็ต้องรับใช้กลุ่มทุนอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นภาพที่เป็นภาพรวมของอการสื่อสารและการใช้สื่อในกัมพูชานะคะ รัฐบาลก็ปล่อยค่ะโดยภาพรวมเนี่ยรัฐบาลก็จะปล่อยไม่ไม่ไม่ลงเข้าไปล้วงลึกไม่ลงเข้าไปเกี่ยวข้องนักนะคะเพราะว่าก็ให้แต่ละ กลุ่มทุนหรือพรรคการเมืองเขาคุมกันเองนะคะ แต่ภาพรวมที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเป็นสื่อที่รับใช้พรรคการเมืองหรือเป็นสื่อที่รับใช้คนกลุ่มทุนหรือว่าคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สื่อไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะสื่อไม่น่าสนใจเท่าไหร่ เพราะว่าสื่อนั้นผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อตอบสนองคนเฉพาะกลุ่ม บางทีก็เขียนเชียร์กันเองประมาณนั้นนะคะะก็เลยทำให้ประชาชนไม่สนใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนผ่านของสื่อก็คือมีการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์นะคะเพราะนั้นพอเกิดการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ ปุ๊บเนี่ยประชาชนจำนวนมากเลย ที่ไม่บริโภคสื่อในประเทศ ก็จะใช้เป็นการบริโภคสื่อผ่านระบบออนไลน์นะะหรือแม้แต่การบริโภคสื่อผ่าน ช่องทางของสื่อต่างประเทศ อย่างเช่น Voice of America หรือว่าสื่อของ BBC สื่อของอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนในกัมพูชานั้นได้รับสื่อที่มีความหลากหลาย และนอกเหนือจากสื่อที่ ที่ทำกันเองในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้นรัฐบาลนั้นไม่ได้อะไรคะไม่ได้ควบคุมนะคะ เพราะฉะนั้น ก็จะทำให้การรับรู้ข้อมูลของสื่อของคนในประเทศกัมพูชานั้น ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะช่องว่างของของคนในประเทศกัมพูชานั้น ก็ยังพบว่ามีช่องว่างอยู่เยอะอประชาชนในเขตชนบทนะก็มีเยอะมาก เพราะนั้นสิ่งที่คนชนบทเข้าถึงณตอนนี้ก็ยังเป็นสื่ออะไรคะก็ยังเป็นสื่อวิทยุอยู่นะคะ แต่ณตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเราก็เริ่มมีเราก็ใช้เครื่องรับฟังวิทยุ แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการซื้อหรือว่ามีการราคาถูกลงของสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น คนระดับกลาง ระดับกลางต้นๆเนี่ยเริ่มสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟน เพราะนั้นมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเขาก็สามารถเป็นไงคะสามารถฟังวิทยุได้ด้วย ดูทีวี ได้ด้วย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลกำลังสนับสนุนในเรื่องของการเปิดช่องทาง ในเรื่องการเปิดช่องทางในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ที่มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดการพัฒนาเนื้อหา เกิดการสร้างเนื้อหา เกิดการกระจายเนื้อหาที่มีประโยชน์ระหว่างกันและกันมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงแต่รับฟังสื่อหรือรับฟังข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางอย่างเดียว ตอนนี้เริ่มมีการแพร่กระจายมากขึ้น จึงเป็นอย่างที่ดิฉันได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าทำไมเราถึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมของสื่อในประเทศกัมพูชานั้นกำลังจะเปลี่ยน และเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วย อาจจะนำพาสื่ออาจจะเป็นเครื่องมือที่นำพาให้ประเทศกัมพูชานั้น เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็ได้นะคะลองดูรายละเอียดนะคะค่ะ Cambodia has a vibrant media landscape with a variety of public and privately owned newspapers, radio stations and television broadcasters. Cambodia is a multi-party democracy under a constitutional monarchy. Many Cambodian newspapers and private broadcasters depend on support from political parties and most tend to align themselves with the ruling party. Normally the government do not do anything threaten to the media, sta uh, to the media station or media organization. But if we look inside that, the owners of media station or media organization, they are affiliated with the government or with the state. And somehow when they produce the news or the information regarding to those kind of state or government, somehow it still got a little influence from the government. In Cambodia, the television is not popular because of uh, our, most of the television owned by the government. So the article and the news is not uh, newsworthy for the public to know and interest to, to watch. There are more than 50 radio broadcast stations. One is state-owned broadcaster with multiple stations. There are a variety of daily newspapers published in Khmer and English. There are no restrictions on satellite receivers and radio stations from neighbouring countries can be heard. More Cambodians get their information from radio than from any other source, but reliance on online news is fast increasing. Uh, radio normally is not really popular in the city, but it's more uh, popular in the province. Because normally, uh, uh, uh if you think about the, the time, normally the people in the rural area, they at the daytime normally they work and they do and they uh, do not have a proper way to access to uh, the media at the daytime and they can listen to the radios at the evening time because most of important contents of the radio always uh, advertised or broadcast uh, at the evening time. There are no reports of widespread filtering on internet content, but access to some websites as well as social networking sites such as Facebook is occasionally unavailable. Every people have a smartphone and so they can access it fastly and even they go into the remote area, they can, you know, like VOA or BBC, they can access through online. They can uh, see their broadcasting on air, so they don't need to buy a radio and bring it to listen at their remote area. They just bring the iPhone and then they can, the, the smartphone, they can access it easily. Cambodia is a prime example where smartphone technology allows the country to leapfrog the need to build broadcast transmitting infrastructure. The benefits of using the internet as a medium to deliver radio and television expedites the development of internet media platforms, placing Cambodia with an advantage that provides opportunity for the media to innovate.